สวัสดีค่ะทุกคนนี้แกะกล่องอีกแล้วคือพัสดุส่งทั้งวัน คือเรายังไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ ไม่ของแถมของแถมแล้วเออคือเราสั่งี้มาสีน้เก็จะเอานั่งทำงาน แต่ได้ของแถมเยอะมาก อันนี้ของแถมอันที่หนึ่ง จะดีมากแถมเสือให้เราเนี่ยเราฟังเก็อีกตัวนี้มาแกะของกันค่ะจ้าดา yes